มาสามหมุนสุดท้ายท้ายสุดมันแจกเลยเลยโอ้ท่านผู้ชมฝืดฝืดจัดแล้วยังดีว่าเก็บได้นะกำไรประมาณหมื่นนะหมื่นไปปลายน่ะ นะครับ เอาไงดี โอ้ผมว่าจะไม่เพิ่มแล้วนะท่านผู้ชม มาผมขอกดกดสักหน่อยนะมาเดี๋ยววัดเลยเดี๋ยววัดใจเลย นะ ถ้าเหลือ2,500แล้ว ไม่ ไม่ แตกเนี่ยผมขอ หยุด นะอย่างน้อยก็กำไรหมื่นกว่าแล้ว นะ โอ้โห มาครับผมท่านผู้ชมากราบสวัสดีท่านผู้ชม ทุกท่านด้วยนะครับ นะ มาเดี๋ยวแป๊บ นึง ผมจัด นะโพสิชันนิดนึงมันไปตรงไหนดี วะ เนี่ย เอ่อเอาด้านเอาเป็นด้านบนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะขออนุญาตนะนะหน้าผมเดี๋ยวมันจะบังเกินไปนะครับอ่ะ สวัสดี อย่างเป็นทางการครับผมนะเฮตโตสเตทฟันมาแล้วจ้ายินต้อนรับนะครับผมเพื่อนทุกท่านเลยรวมถึงเพื่อนทางด้านสปปลาวนะครับผมแล้วก็ทางด้านประเทศไทยด้วยนะครับ ก็ยินต้อนรับมาก ๆ เลยนะทั้งช่องทาง YouTube นะครับผมนะเฮต้ตชาแนลนะในช่องทางนี้แล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมนะครับ ในช่องทางแอปแบนนะสวัสดีเพื่อนๆที่แบบคุยแชท ตอบแชทกันตลอดเวลา โอ้โหพวกคุณเนี่ยมันเหลือเกิน คุณเป็นโอ้โหเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องทัวร์นาเมนต์สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมมาโอ้ โหหลายๆท่านเนี่ย เก่งก็คุณเก่งก็เก่งเหลือเกินอ่ะโอ้โหแบบยอมอ่ะไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะ เดี๋ยวจะเชิญมาสัมภาษณ์สักวันนะเดี๋ยวคอยดูนะนะครับโอเค วันนี้ผมขอมาที่เกมนอตเตอร์ปูปานะวันนี้ไม่มีใครแนะนำแต่ว่าผมอยากกลับมาเล่นอีกสักครั้งหนึ่งท่านผู้ชมนะครับ มีทุนอยู่ 9,400ท่านผู้ชมฮะนะ วันนี้เดี๋ยวได้ขึ้นเบ็ดร้อยแน่นอนเพราะว่าเกมเนี่ยนะยังไงต้องไล่เบ็ดสู้เอาจริง ๆอะ่ะ ไม่งั้นนี่สู้ยากมากบอกเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะออกมาดีหรือเปล่านะเดี๋ยวขอกดหลังนะก็ดานไปสักนิดนึงไปฮะเบ็ดเจ็ดสิบนะ ขอเทอร์โบไปเลย แน่จริงก็เข้ามา ไม่แน่จริง เอายังได้ลุ้นอยู่ นะ ได้ลุ้นอยู่นะ ถ้าฟิสปินแรกเบ็ดเจ็ดสิบนี่ถ้าเกิดมันเข้าจริงผมว่า เออเอาไม่เข้านะมันหลอกให้ดีใจอีกแล้วมา ใครทีมน้ำเต้าปูน้ำเต้าป่านะ กุ้งเสือมังกรนะต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยนะน้ำเต้าปูปลากุ้ง มาดูสิเห็นไหมท่านชม ก็คือ มันต้องไล่เบียดสู้เอานะแตกน้องมันแตกดีนะแต่คือต้องไปลุ้นเอาจังหวะที่มันแตกใหญ่ ๆอะ่ะ นั่นแหละนะครับมา ผมขออนุญาตปรับเบ็ดขึ้นไปที่หนึ่งร้อยก่อนนะกดมือไป ขึ้นแน่นอนฮะ เบสสองร้อยสองร้อยห้าสิบเนี่ย เดี๋ยวขึ้นแน่นอนนะครับ ทุนมีอยู่เก้าพันกว่า ยังไม่ได้กำไรนะพูดตรงเลยนะครับ โอ้กดนี่เมื่อยมือเหมือนกันนะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมขออนุญาตนี่นะหน้าเขียวโอ้มาสองโอ้สองอ้าวสองร้อยสองร้อยแล้วกันท่านผู้ชมอะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดก่อนอะนะครับ ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบนะถึงหลักหมื่นนะก็กลัวอยู่สวยนะสองพันสี่นะอ้าวคอมโบนี้สวยสองพันห้าไป แต่อย่าลืมว่าเบียดสองร้อยนะถือว่าเบียดเยอะแล้วก็แตกเท่านี้ แตกแตกเท่าเนี้ยมันไม่ได้เยอะมากนะ ดูตามความเหมาะสมของจำนวนเบียดผมด้วยเอามีลุ้นนะฟีสปินใหม่ตัวนึงนี้รู้เรื่องกะเบิ่งแตกนะตะลือตกบ้านนะเตรียมเข้าไม่เข้านะเข้ายากยากฟรีสปินเกมนี้ผมสารภาพตรงๆท่านผู้ชมฮะนะกำไรประมาณหนึ่งพันละหนึ่งพันนิดๆท่านผู้ชม เดี๋ยวยาวๆไป ผมไล่เบ็ดแน่นอน เกมนี้ยังไงต้องไล่เบ็ดสู้ฮะ สู้ ยากยากสารภาพตรงๆ เลยตรงเนี้ย นะครับ ขอญาตเลยนะสามร้อยถ้าบวกไม่หนักเนี่ยผมจะดันขึ้นไปอีกนะ วายมา ขนาดวายก็ยังไม่ค่อยเห็นนะ ดูดิใจมาสวยฮะดอกนี้มาห้าพันมาแล้ว ท่านชมฮะเห็นไหมต้องไล่เบ็ดสู้เอานะ ถึงเบ็ดสามร้อยนะถึงจะแตกห้าพันเนี่ย นะ ของโบนี้ทั้งหมดก็หกพันหกร้อยสี่สิบห้าฮะนะ ไปฮะ เนี่ยมันต้องมันต้องสู้เอาแบบนี้จริงๆไม่งั้นไม่งั้นไม่ได้เลยท่านผู้ชม หน้าเขียวกุ้งอ่ะปลาอู้แถวสามปลาไปไหนเนี่ยสักทีเถอะ อือหือมาครับผมคอมโบนี้ไปเก้าพันสี่ สวยต่อเนื่องเห็นไหมยังไงยังไงต้องดันผมผมไม่ขอเพิ่มเบ็ดนะขอดันไปขนาดนี้แหละนะปวยสักดอกไปดอกใหญ่ๆสักหนึ่งดอกผมหยุดเลยนะครับ ตอนนี้กำไรก็ประมาณเท่าไหร่เนี่ยหมื่นหมื่นกว่านะหมื่นห้าได้นะอืมไปไม่เพิ่มนะ แต่ผมขอไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวดันอีกสักหน่อยมีแววมันจะแจกอีกนะท่านชมฟีสปินไม่เข้าไม่เป็นไรแต่ว่าแตกนอกเนี่ยขอเถอะนะครับ ขอเถอะมาสักทีเถอะ ดอกใหญ่ ๆมา ให้ชื่นใจหน่อยสิ ดอกใหญ่ ๆ มาสักทีเตะมาเดี๋ยครับผม เอาเรื่องเบื้องเตะสองพันไป โอ้โหกุ้งไม่แนแถวสามเนี่ยสวยงามพระรามแปดจัดไป โอ้โหใกล้ ไม่มานะ มา สามหมุน สุดท้ายท้ายสุดมันแจกเลยเหรอ โอ้ท่านผู้ชมฝืดฝืดจัดเลยยังดีว่าเก็บได้นะกำไรประมาณหมื่นนะหมื่นไปปลายน่ะนะครับ เอาไงดีโอ้ผมว่าจะไม่เพิ่มแล้วนะท่านผู้ชม มาผมขอกดกดสักหน่อยนะมาเดี๋ยววัดเลยเดี๋ยววัดใจเลยนะ ถ้าเหลือสองพันห้าแล้วไม่ไม่แตกเนี่ยผมขอหยุดนะอย่างน้อยก็กำไรหมื่นกว่าละ สุดท้ายมาพอละ โอเคท่านผู้ชมอืมสู้ยากสู้ยากนะผมขอหยุดก่อนนะท่านผู้ชมดูตามสถานการณ์นะผมไม่กล้าดันต่อจริงนะครับเกมนี้ต้องปลอดภัยสุดๆจริงอ่ะอย่างน้อยๆก็ได้กำไรติดมือแล้วแหละนะผมจะยังไม่ถอนเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะดันต่อแต่ขอเวลาพักสักครู่เดียวเดี๋ยวเขามาลุยต่อท่านผู้ชมนะรอบต่อไปสักครู่เดียวฮะ